หรือเราจะทำการสร้างนะครับอของข้อความหรือจะแทรกวัตถุในรูปแบบต่างๆ ผ่านเพล์โฮเดอร์ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ